วัสดีครับเพื่อนฮัลโหลเพื่อนมีเรื่องเราเด้คาร์บอมแกงแมแกงโรคนไหนอยากรู้จักกูว่าเย็ดมากูนี่โทรมัสว่า มึงคงไม่รู้ในตอนที่เพลอเมียมึงนะ ทกกูจีบนะ มึงอย่ามาทำซาเฮาอยู่กับมาทำไมจะเป็นก็ไม่ต้องพูดมาและสิ่งที่กูฝันว่ามีคนฟังกูแ้วแล้วก็โยกนะเพลงกูมันตีมันกระโลกบ้าคิดจะลุมพวกกูหลอกบอกไว้เลยว่าแม่ง ังจะดูดกัญชา แม่งโคตรจะเมา from to the town อย่าผู้หญิงกูไม่เอากูต้องการแบ่งเทาแล้วมึงก็ดูดิดูสิ่งที่กูทำถ้ามันยังไม่พอกูก็จะทำอีก กูทำสิ่งที่ฝันถ้ามันยังไม่ดีกูก็จะทำอีก ไอคนที่หักหลัง มึงไปไกลๆแนะนำให้มึงหลีกมึงหลีกไปให้พ้นนี่มันเส้นทางที่กูเดินไม่ต้องมาสนหลีกไปให้พ้นนี่มันเส้นทางที่กูเดินไม่ต้องไปสน แม้ใครจะเหมือนและมึงอยากจะไปนั่นก็เชิญพอกูก็เติมตอนนี้กูจะเบิร์นแม่งก็จะเพลินตอนนี้ตากูเยิน